ทีนี้มาดูวิธีการหาความถี่และร้อยละ โดยการใช้โปรแกรมกันนะคะก่อนที่จะไปเริ่มต้นดูการใช้โปรแกรมมาดูตรงนี้ก่อนนะคะว่าในการหาค่าร้อยละและก็ ความถี่ด้วยโปรแกรม PSPP นะคะก็คือการคลิกเมาส์นะคะที่คำสั่ง Analyze แล้วก็ตามด้วยคำสั่ง Descriptive Statistics นะคะแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง Frequency นะคะเช่นเดียวกันเลยกับการใช้โปรแกรม SPSS นะคะพอเราได้ Dialog Box ออกมานะคะว่าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ ตัวแปรอะไรในการหาค่าความถี่และร้อยละ แล้วก็เลือกตัวแปรนั้นเข้าไปในช่อง variables นะคะแต่โปรแกรม PSPP จะดีตรงที่ว่า เราสามารถที่จะให้โปรแกรม PSPP สร้างกราฟให้เราได้ด้วยเมนูคำสั่ง Frequency เมนูเดียวกันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างกัน ข้อมูลในโปรแกรม PSPP ในที่นี้นะคะข้อมูลที่จะนำมาใช้หาความถี่และร้อยละ จะต้องเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ในที่นี้อาจารย์ก็จะเห็นแล้วนะคะ ตัวแปรที่ชื่อว่า gender เห็นไหมคะ ตัวแปรเพศของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกออกเป็นผู้ชายและ ผู้หญิงใช่ไหมใช่นะคะหคือผู้ชาย 2 คือผู้หญิง อันนี้คือข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นระดับ nominal ดังนั้นการใช้เมนูคำสั่ง สามารถที่จะวิเคราะห์ความถี่และร้อยละได้ด้วยการคลิกที่เมนู analyze ตรงนี้นะคะ แล้วก็คำสั่ง descriptive statistics เพื่อเลือก frequency นะคะ ก็คือการจะนับความถี่ หลังจากนั้นเราก็เลือกตัวแปร gender เข้ามานะคะะสมมติว่าอย่างจะเอา gender ออกไปก่อนนะ นี่ค่ะหน้าตาของตัวแปรที่ชื่อว่า gender นะคะที่เราต้องการวิเคราะห์ คลิกแล้วก็ใช้ลูกศรย้ายมาด้านขวามือนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ลองดูออปชันเพิ่มเติมนะคะว่าเราสามารถที่จะเลือกอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง นะคะในส่วนของ statistics ตัวนี้เนี่ยค่ะจะไม่แนะนำให้เลือกอะไรเลย เพราะว่ามันไปเป็นค่าที่เป็นการวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณนะคะทีนี้เนื่องจากว่าตัวแปร gender เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เราสามารถที่จะให้เขาทำชาร์ตให้เราได้นะคะชาร์ตเอาแบบไหนดีล่ะ เอาอันนี้ละการกราฟแท่งนะคะแล้วก็กราฟวงกลมนะคะให้โปรแกรมช่วย สร้างช่วยวาด กราฟแท่งแล้วกราฟวงกลมให้เรานะคะแล้วคลิก continue นะคะแล้วก็โอเคนะคะเอาละมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะ ผลลัพธ์ output นะคะของโปรแกรม PSPP ก็โชว์ออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในไฟล์ตรงนี้แล้วจำนวน 44 คน ประกอบด้วยเลข 1 ซึ่งเป็นผู้ชายจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ส่วนเลข 2 ซึ่งหมายถึงผู้หญิงก็จะมีจำนวน26คน คิดเป็นร้อยละ 59.09นะซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นกราฟวงกลมได้แบบนี้นะคะผู้ชายเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นสีเขียวค่ะหรือจะเป็นกราฟแท่งนะคะก็สามารถดูได้นะคะโดยการใช้เมนูคำสั่ง analyze descriptive frequency ตรงนี้นะคะ ค่ะ